ครับ วันนี้เราจะสาธิตวิธียก สแตนลงนะครับ หลังจากบอกวิธีการเอาขึ้นไปแล้วก็เอาลงแบบใหม่นะครับ ง่ายๆครับ เอามือจับตรงนี้ครับ ปุ๊บ นี่ครับ ง่ายๆครับ แล้วก็เอาไปเก็บ ใส่ถุงมือนะครับใส่ข้างเดียวไปก่อนนะครับ แล้วก็ าเปิดประตูรั้วก่อนครับ เปิดประตูรั้วนะครับ นี่นะครับ ประตูรั้วจากนั้นก็รถออก แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบเราก็ต้องหมุนเอาเองนะครับ นี่นะครับ หมุนเสร็จ ก็ใส่รถออกไปหน้าบ้าน ได้ยินเสียงลมหายใจนะครับ เพราะไม้มันดีเลิศมากไม้ดีมาก ได้ยินเสียงลมหายใจเลยครับเขาขึ้น รถเสร็จแล้วนะครับ เห็นไหมตัวบีดคันเร่งตรงนี้ไหมดีไหมครับ ดี ใช้พักมือ ก่อนอื่นแล้วก็ใส่เกียร์ครับ ัวเองเป็นเกียร์ดี แล้วก็บิดกันเร่งง่ายๆครับข้างหน้าเราจะเป็นโบสถ์คิด พร้อมกับร้านกล้วยทอดนะครับพระเจ้าช่วยกล้วยทอด นี่นะครับ ที่ทำงานคนก็จะทยอยมาทำงานกันนะครับ เพราะตอนนี้ก็เกือบเกือบแปดโมงแล้วจริง ๆ เราถึงที่ทำงานแล้วนะครับ แต่เราจะอ้อมไปข้างหน้านิดนึงครับ เข้าทางนี้ก็ได้นะครับ เราต้องเข้าข้างหน้าครับ เทศบาลเมืองครับสารสุขสารกลางนะครับสารสุขสารสุข อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เลยนะครับ แล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดตำรวจภูธรอำเภอนะจังหวัดอยู่ข้างหน้านี่อำเภอครับอำเภอเมืองตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมือง เพชรบุรี แล้วก็ติดกับศาลครับ แต่เข้าประตูด้านข้างไม่ได้นะครับศาลต้องไปเข้าประตูหน้าศาลนี่นะครับส่วนไอ้สระกลางจังหวัดหลังใหม่ มีสะพานเชื่อมต่อไปสระกลางหลังเก่าสระกลางจังหวัดหลังเก่านะครับ ก็8โมงพอดีนะครับ ใส่เกียร์หนึ่งก่อนอ่ะตรงนี้เป็นที่พักมือตอนบิดคันเร่งนี่ครับครับเวลาขี่ทางไกลก็จะเอามือวางตรงนี้ได้ครับนะครับ จบการสาธิตวิธีออกจากบ้านมาทำงานนะครับ ตรนะครับน่ากลัวนะครับ อยู่ฝั่งตรงข้ามสาราประประชาคม ตรงข้ามจนผู้ว่า ตรงข้ามบ้านประหลัดนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ